Morning everybody สวัสดีครับผม คุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมวินเนอร์สลับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงลุงป้าหน้าหรือปู่ย่าตายาย วันนี้มาเจอกัน เจอ กันกระเจอมา เจอเจอ กัน อีกแล้วครับผม อยู่กันกับเกม มาจองเวสองของค่าย PG ครับผม เออเล่นกันเป็นเวลา 13นาฬิกา 33 นาทีน้องๆหนูๆคุณได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตาม วันนี้เรามาให้ทุน 500 นะครับ มากัน 500 ผมขอญาตใส่ที่ 30 เลยก็แล้วกันคุณผู้ชม มาไวไปไววันนี้ได้รู้เรื่องรู้แล้วรู้ราวรู้รอดกันดีกว่า เออไป หลับเกมนี้นะรายจ่าย3 แถว 2 ขีดมาเออ 2 จุดมาแล้วไงต่อ เออสวยวายไกลๆได้ใช้ไหมโอ้โหได้ใช้ตัวเขียวแพง ด้วยยัยแค่ขอบคุณมากเออต้องอย่างนั้นดิวะเฮ้ยสามพันหกว้าวไปต่อไปต่อ แกตเตอร์3ตัวนะเกมนี้ เป็นตัวแดงๆเมื่อกี้ดังจึงดังจึงเมื่อกี้นะเออ แล้วก็ขอบพื้นสีทองที่จะเปลี่ยนเป็นวายนะ ขอให้มันได้โช์เออวายสองแถวไกลๆยังไงต่อตัวเขียวแถวหนึ่งนั่นแหละครับผมสวย โอ้โหจัดไปอีกสองพันแล้วก็ เออมีอีกไหมสองจุดแถวหนึ่งนั่นแหละครับผมสวย แล้วก็ โอ้โหดอกนี้ ดอกนี้ดอกนี้เอาเรื่อง คุณผู้ชมอืมเคเตอร์มาหนึ่งตัวแตกมือแล้วครับผมขอบคุณมาก เออเอาวะเอาวะไปต่อนั่นแหละครับผมวายสามแถวแบบนี้ ตัวเขียว แพงๆแล้วก็โอ้โหตัวคูณน้อยไปหน่อยนะคุณผู้ชม ตัวคูณน้อยไปหน่อย เออฮะห้าขีดแล้วก็อืหมดจนได้ฮะคูณห้าไม่ได้ใช้เออเอาวะมามาจองเวตอนบ่ายโมงครึ่งคุณผู้ชมมา ต้องอย่างนั้น อยากจะลองเข้าฟรีสักทีจะเป็นยังไง เออเออมาทีละตัวทีละตัวเว้ยแล้วไงต่ออ่าวายคู่สุดยอดสวยเออตอนนี้คูณ 5 ได้ใช้อยู่มีไวยแถวแถวสแกตเตอร์ก็มายังไงสแกตเตอร์มาแล้ว อีกตัวหนึ่ง ขอสแกตเตอร์อีกหนึ่งตัววายแถวสองมีลุ้นอยู่ เออ ยังมีลุ้นอยู่ยาวๆไป สแกตเตอร์ลงโอ้โหสแกตเตอร์ไม่ลง ไงขอบคุณมาก เอาวะะอุ้ย แตกดีนะ แตกดีคุณผู้ชม แตกดี เบ็ดสามสิบนี่ละแจ๋วแล้ววะ ไม่ต้องขยับขึ้นไม่ต้องขยับลงไม่ต้องขยับไปไหนทั้งสิ้น อย่าไปชมว่าแจ๋ว ชมว่าแจ๋วต้องเงียบยิดเคปรับลงไปเหลือยี่สิบเล่นอย่างหัวร้อนนะ ไม่ต้องโลภเยอะ ไม่ต้องขยับขึ้นเยอะ ยังไงก็กำไรอยู่แล้ว เอาสแกตเตอร์ลงมาเลยไหมเบ็ดยี่สิบเผื่อจะมีสแกตเตอร์ลงมา ลงมาลงมาลงมา ยังมีลุ้นอยู่นะ มีห้าจุดรออยู่นะ แล้วก็ สแกตเตอร์มีไหมไว้คู่แล้วก็ เออ สวยนั่นแหละครับผมสวย แกตเตอร์มีไหมสแกตเตอร์ ลง เฮ้ย โอ้โหแม่ลุนสแกตเตอร์ลงนะแม่งไม่ลงนะโอหเออ วาสองแถวสองจุดได้ใช้ เออ สวย แล้วไงต่อ เออ มีตัวเชื่อม มีอีกไหมคอมโบต่อเนื่อง สวยว้แถวสองรอ เออเอาเอาแบบนี้แจ๋ว ถึงสองไหมแตกถึงสองหมื่นไหมถึงสองหมื่นไหมมาอีก โหวไม่ได้ใช้ว่ะ เอาสแกตเตอร์ มาให้เห็นหน่อยดิวะ มีวายมารอแล้วโอเคสเกตเตอร์มีลุ้นลุ้นไหมก็ขุยไม่ลงว่ะคุณผู้ชม เออมาสเกตเตอร์ขอให้เข้าไม่เข้าไปแล้วนะไม่เข้าผมเลิกแล้วนะเออต้องอย่างงั้นขอบคุณมากโอเคสเกตเตอร์เข้าแล้วครับคุณผู้ชมเอาวะเข้าทีเบตยี่สิบนี่หรอวะไปดูกันที่สิบรอบหมุนคุณผู้ชม ตัวกลางเลี่ยมทองนะตัวกลางเลี่ยมทอง นั่นแหละครับผมสวยคอมโบต่อเนื่อง ไม่มาในฟรีนะคุณผู้ชมตัวคูณจะเพิ่มขึ้นนะคูณ2คูณ4คูณ6คูณ10นะข้างนอกจะเป็นคูณ1คูณ2คูณ5คูณ2คูณ1ทุย1 2 3 5เออโอเคแตกต่อไปก่อน แตกต่อไปก่อนเอออีก 3 รอบหมุนเองคุณผู้ชม อย่าบอกนะเบียดยี่สิบแตกร้อยกว่าบาทนี่ยังไง เออ คอมโบ โอ้โห อีกสองมุมสุดท้ายสองมุมสุดท้าย ยังไง เออ ต่อไป มีไหมมุมสุดท้าย คุณผู้ชม เออ ไป มีรอยแถวสามแต่ใช้อยู่นิดนึง